สำหรับประโยคคำถาม Pak kapan tepatnya Anda akan pergi dari Phuket แปลว่า คุณจะออกจากภูเก็ตวันที่เท่าไหร่ คำว่า kapan แปลว่า เมื่อไหร่คำว่า tepatnya แปลว่า แน่ๆคำว่า Anda แปลว่า คุณ คำว่า akan แปลว่า จะ คำว่า pergi แปลว่า ไปคำว่า dari แปลว่า จากสำหรับประโยคคำตอบ saya akan pergi dari Phuket pada tanggal-tanggal 13 Maret แปลว่า ฉันจะไปจากภูเก็ตวันที่ 13 มีนาคมคำว่า saya แปลว่า ฉันคำว่า pada แปลว่า บนคำว่า tanggal แปลว่า วันที่คำว่า pada tanggal แปลว่า ในวันที่คำว่า Maret แปลว่า มีนาคม